Thank you. ับที่เราจะต้องศึกษานะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาแคลคูลัสนะครับ ซึ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับในการเรียนนะครับก็คือเรื่องของลิมิตและความต่อเนื่องนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาศึกษานะครับลิมิตของฟังก์ชันกันก่อนนะครับ ลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยนะครับก่อนอื่นนะครับ ประเด็นแรกนะครับที่เราจะต้องศึกษาเนี่ยนะครับก็คือ การพิจารณานะครับค่าจำนวนจริง x เนี่ย ซึ่งเป็นจำนวนจริงหนึ่งเนี่ย ซึ่งเข้าใกล้จำนวนจริง a ใดๆ นะครับ เรามาดูนะครับ บนเส้นจำนวน เนี่ย นะครับ ในการศึกษาของเรา นะครับ เราเรียกตัวนี้ว่าเส้นจำนวน นะครับ ตรงนี้นะครับ เป็นเส้นจำนวน นะครับ เมื่อเส้นจำนวน เนี่ย บนเส้นจำนวนก็จะประกอบด้วยจำนวนจริงเยอะแยะมากมาย นะครับ เรากำหนดจำนวนจริง a มาตัวหนึ่งนะครับ เรากำหนดจำนวนจริง a มาตัวหนึ่ง นะเมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยนะครับ เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาพิจารณาตัวแรกนะครับ พิจารณาตัวแรกก็คือว่า เราบอกว่าจำนวนจริง x ใดๆ เข้าใกล้จำนวนจริง a ทางด้านมากกว่านะครับก็คือ x ทุกตัวเนี่ยขยับเข้าใกล้ a นะครับทางมากกว่านะครับในหนังสือบางเล่มนะครับก็จะเรียกว่าเข้าทางขวานะครับเข้าทางขวา นะครับลักษณะของเส้นกราฟนะครับ ลักษณะของเส้นกราฟก็จะเป็นการที่เราขยับจำนวนจริงต่างๆเนี่ยนะครับขยับ ขยับ ขยับ ขยับเข้ามานะครับ เพื่อเข้าใกล้ A ตัวนี้นะครับใกล้จำนวนจริง A ตัวนี้นะครับ สัญลักษณ์ที่เราเขียนแทนนะครับ x เข้าใกล้ A นะครับทางมากกว่าหรือทางขวานะครับ ก็จะเป็นสัญลักษณ์นี้นะครับ ในจำนองเดียวกันนะครับถ้าเรากล่าวว่า x เข้าใกล้จำนวนจริง a ทางน้อยกว่านะครับก็คือ x น้อยกว่า a เนี่ยนะครับก็เส้นกราฟก็จะแสดงด้วย จำนวนจริงใดๆนะครับที่เข้าใกล้ a นะครับมาทางซ้ายนะครับหรือทางน้อยกว่านะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับครับก็เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับ อย่างเช่นเราบอกว่า เรามีจำนวนจริง2นะครับจำนวนจริง 2 เข้าใกล้ 2 ทางด้านมากกว่าเนี่ยนะครับ มาทางด้านมากกว่าเนี่ยถ้าเราเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ 2.5นะครับขยับเข้ามาที่ 2.4 ก็ได้2.4นะครับเพื่อที่จะเข้าใกล้นะครับเพื่อที่จะเข้าใกล้นะครับ เลข 2 ตัวนี้เข้าใกล้ให้น้อยที่สุด อย่างเช่นเราบอกว่า 2.01 เข้ามาใกล้ละนะครับ เข้ามาใกล้ละ2.01 2.001นะครับ เข้ามาใกล้ 2.0001นะครับ แต่ไม่ใช่เลข2นะครับ อันนี้เราเรียกว่า x ต่างๆที่มาเข้าใกล้ a ทางด้านมากกว่า ในทำนองเดียวกันนะครับ มาทางนี้นะครับ บางคนบอกว่าเริ่มจาก 1.5 ได้ไหม แน่นอนครับ ถ้าเราเริ่มเราต้องขยับเข้ามานะครับ 1 1.65 1.6 1.7นะครับ ขยับเข้ามาเรื่อยๆ ใกล้เลข2อย่างเช่น 1.9นะครับ บางคนบอกว่ายังใกล้ไม่พอ 1.99 1.999นะครับ ขยับเข้ามานะครับ อันนี้เราเรียกว่าเข้าใกล้ 2 ทางด้านน้อยกว่าหรือเข้าทางซ้ายนะครับ อันนี้เป็นประเด็นพิจารณาแรกนะครับ เรียกว่าประเด็นที่1นะครับ เมื่อจำนวนจริง x ใด ๆ เข้าใกล้จำนวนจริง a ที่กำหนดนะครับ จากทฤษฎีบทของลิมิตนะครับ ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้จุดใด จุดหนึ่ง หรือ a ที่เราใช้เป็นสัญลักษณ์แทนนะครับ เราก็จะพบว่าเราต้องพิจารณาทั้งลิมิตทางด้านซ้ายนะครับของจุด A และลิมิตทางด้านขวาของจุด A จะต้องเท่ากันนะครับ